ขยายมาเรื่อยๆ ก็เริ่มมีคนงานนะครับพอพอมีคนงานก็ก็มีปัญหาในกรณีคนงานเนี่ยเขาไม่ได้ทำไม่มันไม่ใช่ของของเขาถ้าเราไม่เก่งจริง เราไม่รู้จริงเขาไม่สนใจเขาก็เล่นตัวจากนั้นเขาก็ออกออกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำให้ได้ละเขาคิดว่าเราต้องทำให้ได้ เราต้องเรียนรู้ เราเคยปล่อยคนงานครั้งหนึ่งคือให้คนงานทำอย่างเดียวเลยเราไม่สนใจ แล้วทีเนี้ยเราก็ลืมวัว เราก็ลืมเราไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยเขาก็ออกอีกทุกครั้งมีปัญหาเรื่องคนงานทุกครั้งพอเดี๋ยวนี้ผมก็เลยว่าหนึ่งเจ้าของต้องเป็น เจ้าของต้องแข็งถ้าไม่มีคนงานเราต้องอยู่ได้ก็เลยก็อยู่ได้จนถึงปัจจุบันใช่ตอนนี้ก็ผมกับพ่อก็ คือตอนนี้แบ่งแยกฟาร์มกันกับพ่อคือแบ่งแบ่งถังนมอันนี้ส่วนของพ่อนะอันนี้ส่วนของลูก แล้วก็ ตอนนี้ผมก็ได้เป็นกรรมการสากลด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัวก็ตอนนี้จะเป็นนมสด นมสดส่งสากลอย่างเดียวนะครับ แต่ถ้าในช่วงมีโครงงานให้เด็กทำก็จะเอาแบ่งนมไปให้เด็กทำเต้งหอยนมสดบ้างทำพุสลักทำนู่นทำนี่เกี่ยวกับเกี่ยวกับโคนมแล้วก็ให้เด็กมาดูงานบ้าง มาดูฟาร์มวิถีชีวิต แล้วก็ให้เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์โคนมอะไรพวกนี้ครับ แต่สายพันธุ์โคนมของเราตอนนี้เป็นพันธุ์โฮสไตฟิเชียนเป็นพันธุ์ขาวดำเป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างจะให้นมเยอะที่สุดในบรรดาวัว แต่เนื่องจากที่ฟาร์มอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะเนื่องจากเป็นเป็นน้ำเชื้อของกลมมีการแบบ คือคุณภาพไม่ดีแล้วก็อาจจะเลี้ยงในช่วงหนึ่งของคนงานที่เขาไม่ค่อยสนใจ ใช่ มันก็เลยเกิดการกระด้งบ้างอะไรบ้าง แต่รวมๆแล้วก็โอเคนะครับ แต่ชุดหลังๆเนี่ยค่อนข้างจะวนทวนสมบูรณ์มากอีกใจนะผมก็อยากทำแบบพวกพัชไนท์คือเราอยากมีโรงงานเป็นของตัวเองทำอะไรขายเองอะไรเงี้ยแต่นี่คือใช่มันเป็นความฝันขั้นสุดยอดไป แต่ก็ตอนนี้ก็คือ เรามีที่รับที่มั่นคงแน่นอนก็อาจจะขยายกิจการเพิ่ม อาจจะซื้อรัวเพิ่ม เพราะตอนนี้เราส่งนมให้กับสากรสากรเขาส่งดัชมิลซึ่งเป็นสัตว์ที่มาตรฐานที่สุดอตอนนี้ดัชมิลเนี่ยเขาเอานมเราไป คือนมเราเนี่ยติดหนึ่งในห้าของประเทศที่คุณภาพดีที่สุดนะครับที่อยากรู้ว่านมนนสุวรรณเนี่ย เอาไปทำอะไร ำนวนส่วนก็คือนม just milk selected ที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าใช่ตัวนี้ครับเป็นของนมนนสุวรรณสากรโคนมนนสุวรรณตอนนี้น้ำนมทั้งหมดอยู่ที่ 13 ตันกว่า แต่ในช่วงพีคสุดเนี่ยอยู่ที่ 16 ตัน แต่ที่ฟาร์มเนี่ย ในช่วงพีคสุดก็อยู่ประมาณ เช้า 500โล600โลอย่างเงี้ยใช่แต่ในช่วงนี้ก็ มันอยู่ช่วงสภาพอากาศนะครับหนึ่งฝนตก ร้อนจัด ก็นมลง ฝนตก อาหารไม่ดี เปลี่ยนอาหาร นมลงหมดเลย ปวดใช่ ปวดปวดใช่ ในช่วงที่ได้นมดีที่สุด ช่วงพีคที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวเหมือนต่าง เหมือนต่างประเทศวัวแบบพักผ่อนเต็มที่ นมปูนร่างกายใช่ ช่วงหน้าหนาวจะได้นมเยอะ เป็นตัวแทนของศัพท์วิทยาคมนะครับ ก็วันนี้นี่เป็นตัวอย่างโครงงานของพวกเรานะครับโครงงานของพวกเราตัวนี้นะครับก็จะเน้นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวลุ่มน้ำตาลครับพวกเรานะครับก็ได้มีการลงร่วมกันนะครับ ติดอาสาเพื่อจะให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นกับชาวลุ่มน้ำตาลโดยให้ความรู้เกี่ยวกับเยาวชนครับ โดยสิ่งที่พวกเราทำนะครับ ก็จะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่อง น้ำนะครับที่อาจจะมีสารปนเปื้อนแคดเมียมเกิดการปนเปื้อนนะครับเราก็ได้ไปสร้างฝ่ายขึ้นมาครับโดยเราก็มีนวัตกรรมของเรานะครับที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับสารแคดเมียมครับอีกทั้งนะครับเราก็มีการอาสาที่จะให้ความรู้แล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับคนที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ครับโดยนวัตกรรมของเรานะครับที่ใช้ในการแก้ปัญหาสารปนเปื้อนแคดเมียมนะครับก็จะมีนวัตกรรมดังนี้ครับ โดยนวัตกรรมตัวนี้นะครับก็ได้ต้นแบบมาจากเครื่องกรองน้ำครับ โดยชั้นล่างสุดนะครับจะเป็นดินเอ้ยจะเป็นทรายที่ละเอียดนะครับ ต่อมาครับชั้นที่2นะครับจะเป็นฐานที่เผาด้วยความร้อนสูงนะครับ ซึ่งเรามีสมมติฐานว่าฐานที่เผาด้วยความร้อนสูงนั้น จะสามารถดักจับสารแคดเมียมได้ครับ ต่อมานะครับจะเป็นหินก้อนเล็กแล้วก็หินก้อนใหญ่ครับ โดย 2 ชั้นนี้นะครับ เรามีไว้เพื่อเออเป็นตัวถ่วงน้ำหนักให้ฐานตัวนี้ครับไม่ลอยไปกับน้ำครับ และนี่ก็คือต้นแบบที่เราเอาไปทำนะครับ จะเป็นฝ่าย 2 ชั้นครับ ฝ่ายชั้นแรกนะครับก็จะเป็นฝ่ายแมวธรรมดาครับเพื่อจะลดแล้วก็ชะลอความแรงของน้ำครับ ต่อมาจะเป็นฝ่ายนวัตกรรมของเราครับ ตัวนี้นะครับก็ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า สามารถดักจับสารแคดเมียมให้ลดลงได้จริงครับค่ะเมื่อพูดถึงการทำธุรกิจนะคะ สมัยก่อนกับปัจจุบันนี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะ สมัยก่อนการที่คุณจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะนะคะคุณจะต้องเสียเงินจ้างโฆษณา อาจจะต้องทำป้ายประกาศ หรืออาจจะต้องจ้างการทำปริ้นรูปภาพอะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่แต่ปัจจุบันนี้การทำธุรกิจของคุณง่ายขึ้นมากเพียงแค่คุณมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียว ทุกอย่างสามารถทำทำได้หมดบนมือถือของคุณเครื่องเดียวนะคะ อย่างดิฉันทุกวันนี้ทำธุรกิจที่เป็นร้านคาเฟ่นะคะก็คือจะช่วยใช้มือถือในการช่วยโปรโมท นะคะสินค้าหรือ Product ภายในร้านของเราก็คือ สามารถที่จะถ่ายรูปนะคะลงสื่อโซเชียลปรับแต่งสีภาพให้ชวนมองให้ชวนติดตามนะคะเพียงแค่มีคนคลิกหนึ่งไลค์คุณจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่าหนึ่งคนนะคะเพราะว่าคนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย ก็จะสามารถเห็น Product หรือเห็นสินค้าของคุณได้นะคะเพียงแค่มีแค่หนึ่งคนที่เข้ามาเช็คอินหรือว่า เข้ามากดไลค์ที่รูปภาพของคุณแต่คุณสามารถเข้าถึง กลุ่มลูกค้าได้ 10-20 คนนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นในโลกในโลกออนไลน์ เพราะฉะนั้นสื่อนะคะสมัยใหม่ช่วยได้อย่างมากนะคะในการทำธุรกิจที่ 1. ช่วยลดต้นทุน 2. เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด 3. การที่ลูกค้าจะมารู้จักโปรดักต์ของคุณหรือสินค้าของคุณ ไม่จำเป็นที่เขาจะต้อง walk in หรือเดินเข้ามาในร้าน เขาก็จะสามารถ เห็นนะคะแล้วก็ง่ายในการตัดสินใจของลูกค้าด้วยว่ามันตรงกับความต้องการเขาหรือเปล่า อย่างเช่นวันหนึ่งเราจะไปกินเราอยากจะกินเค้กอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ต้องเดินมาถึงตู้เค้กเพื่อดูว่ามันมีเค้กกี่ชนิดบ้าง แต่การที่เราโปรโมทสินค้าของเราลงไปในเว็บไซต์ของหรือเพจของเรา ลูกค้าก็สามารถจะตัดสินใจมาจากบ้านได้เลยนะคะ ว่าเขาอยากจะมาแล้วเขาอยากจะกินอันไหนอย่างเงี้ยค่ะ ็นจริง แล้วไม่รู้จริงเขาไม่สนใจเขาก็เล่นตัวจากนั้นเขาก็ออกออกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำให้ได้ละวเราคิดว่าเราต้องทำให้ได้ เราต้องเรียนรู้เราก็ได้ชักชวนน้องๆเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยเป็นแกนนำ ที่จะนำความรู้ที่มี ไปช่วยในการพัฒนาแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตนเองครับ การที่เราโปรโมทสินค้าของเราลงไปในเว็บไซต์ของหรือเพจของเรา ลูกค้าก็สามารถจะตัดสินใจมาจากบ้านได้เลยนะคะ ว่าเขาอยากจะมาแล้วเขาอยากจะกินอันไหนอย่างเงี้ยค่ะ